สวัสดีค่ะ ดิฉันรองศาสตราจารย์ดรถนอมพรเลาหาจรัสแสง ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายวิชา IT เพื่อการศึกษา หรือ IT for Education ค่ะ สำหรับเนื้อหาในโมดูลที่ 6 เรื่องการออกแบบสื่อ หรือ Media Design ทุกท่านจะได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการออกแบบสาร หลักการการออกแบบการเรียนการสอน ด้านมัลติมีเดีย พื้นฐานการออกแบบสื่อ ด้านความเรียบง่ายความสม่ำเสมอความชัดเจนและความสวยงามนะคะ รวมถึงการออกแบบส่วนประกอบของสื่อ โดยมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ดังนี้ค่ะ 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการการออกแบบสื่อได้ 2. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างสื่อที่มีการออกแบบตามหลักการการออกแบบสื่อได้ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบนะคะ ทุกคน พร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้ว เราไปเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ กันเลยค่ะ มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการออกแบบสื่อมาเยอะแยะมากมาย วันนี้ขอรวบรวมสรุป ตอบเป็น3ข้อใหญ่ ๆ ดังนี้ครับ คำถาม ถ้าอยากเป็นผู้ออกแบบสื่อที่ประสบความสำเร็จ ควรมีความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบสื่ออะไรบ้างคำตอบคือ ควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบสาร หรือแมสเซจดีไซน์และหลักการออกแบบการเรียนการสอนด้วยมัลติมีเดียซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่นักออกแบบควรทราบ การออกแบบสาร เป็นการวางแผนใช้สารสื่อความหมายกับผู้เรียน ซึ่งคำว่าสารในที่นี้อาจหมายถึง ความรู้ ทักษะ หรือเจตคติก็ได้ โดยการออกแบบสารมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้ การรับรู้มีความสำคัญมากสำหรับการออกแบบสาร เพราะหากผู้เรียนสามารถรับรู้สิ่งต่างๆ ได้ดี ผู้เรียนก็จะสามารถจดจำได้ดี ในทางตรงกันข้าม หากผู้เรียนมีข้อจำกัดในการรับรู้ จะส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือเกิดการเรียนรู้ที่ไม่น่าพึงพอใจแทน กระบวนการรับรู้ของคนเราเริ่มต้นจาก อวัยวะรับสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าและส่งต่อมายังสมอง เพื่อแปลความหมายการรับรู้ แล้วแสดงพฤติกรรมออกมา ตอบสนองต่อสิ่งเร้าตามทัศนคติที่บุคคลนั้นมี จากการวิจัยพบว่า การรับรู้ของคนเราเกิดจากการเห็น 75%จากการได้ยิน 13%จากการสัมผัส 6% การรับกลิ่น 3%และการรับรส 3%ดังนั้นการออกแบบสารให้เกิดประสิทธิภาพ ควรมุ่งเน้นการรับรู้ที่เกิดจากการมองเห็น เพื่อส่งเสริมการรับรู้ของผู้เรียนให้สามารถตีความหมายของสิ่งที่ได้รับรู้นั้นอย่างถูกต้อง ผู้เรียนเลือกที่จะรับรู้สิ่งต่างๆ โดยไม่รับรู้ทั้งหมด ดังนั้นการออกแบบสารจำเป็นต้องลดตัวกระตุ้นที่ไม่เกี่ยวข้อง เน้นเฉพาะสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนรับรู้ หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้ผู้เรียนเสียสมาธิ การจัดระบบของสิ่งที่ผู้เรียนรับรู้ ส่งผลต่อการรับรู้ที่รวดเร็ว และแม่นยำของผู้เรียน ดังนั้น การออกแบบสารจำเป็นต้องมีการออกแบบเนื้อหาสาระอย่างชัดเจนและมีระบบ ผู้เรียน แต่รับรู้ในสิ่งที่คาดหวังไว้ก่อน ดังนั้นการออกแบบสารจำเป็นต้องให้ผู้เรียนทราบว่า ผู้เรียนจะได้รับรู้อะไรล่วงหน้าก่อนเรียน ผู้เรียนมีกลไกในการป้องกันการรับรู้ในสิ่งที่ไม่ชอบ คุกคาม ซึ่งส่งผลให้ศักยภาพในการรับรู้ของผู้เรียนลดลง ดังนั้นการออกแบบสาร จำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งที่สามารถส่งผลในทางลบต่อศักยภาพการรับรู้ของผู้เรียน ควรออกแบบสารในเชิงบวก ผู้เรียนรับรู้จดจำและเกิดการเรียนรู้จากประโยคที่ใช้คำที่เหมาะสม ดังนั้น การออกแบบสารจำเป็นต้องเลือกใช้คำที่เหมาะสม